สำหรับประโยค亲爱的我想去买一些贝壳做的纪念品带给我们的两个孩子แปลว่าที่รักคะฉันจะไปซื้อเปลือกหอยเป็นของที่ระลึกให้ลูกทั้งสองของเรานะคำว่า亲爱的แปลว่าที่รัก มาจากคำว่าชินแปลว่าชิดใกล้ ตามด้วยคำว่าไปแปลว่ารักและคำว่าเอแปลว่าของคำว่า วแปลว่าฉันคำว่า想แปลว่าอยากคำว่า去แปลว่าไปคำว่า买แปลว่าซื้อคำว่า一些แปลว่า นิดหน่อยคำว่า贝壳แปลว่าเปลือกหอย ภาษาจีนจะวางคำนามหลักไว้ทางขวามือคำนามขยายวางไว้หน้าคำหลักคำว่า做的แปลว่าทำ คำว่าจีเนียนผีแปลว่าของที่ระลึก ให้สังเกตว่าในภาษาจีนจะเรียงลำดับคำขยายก่อนคำหลัก ในกรณีนี้ภาษาจีนต้องการบอกว่าเปลือกหอยทำจาก ของที่ระลึก ซึ่งเมื่อใช้ภาษาไทยก็คือ ของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยสำหรับคำว่าใส่แปลว่านำพาหรือพกพาคำว่าเต แปลว่าให้คำว่า我们แปลว่าพวกเรา的แปลว่าของคำว่า两个แปลว่าสองคนคำว่า孩子แปลว่าเด็กๆ ในที่นี้คือลูกๆสำหรับประโยค好的我แปลว่า โอเค ผมขอถามไกด์อีกสองสามคำถาม คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค ในภาษาอังกฤษ คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า还有แปลว่ายังมี คำว่า一些แปลว่าสองคน คำว่า问题แปลว่าคำถามหรือปัญหา คำว่า要แปลว่าต้องการ คำว่า问 แปลว่าถาม คำว่าเต่ายวนแปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ